สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดร อัญชนาสุขสมจิต อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์แบบเปิดค่ะ รายวิชาการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา รายวิชานี้จะนำเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ โดยการนำเสียงวิดิทัศน์ กราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน และผู้เรียนสามารถออกแบบพัฒนาสื่อเสียง เพื่อการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการได้ค่ะ ในการเรียนออนไลน์ของเราทุกครั้ง ทุกท่านสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาทั้ง5บท ได้จากเนื้อหาที่เราเตรียมไว้ โดยมีรูปแบบสื่อที่หลากหลายนะคะ ท่านสามารถศึกษาเนื้อหาหลักได้จากวิดีทัศน์ ใบความรู้ นอกจากนี้ในแต่ละบทก็จะมีแบบฝึกหัด แล้วก็กิจกรรมที่เตรียมไว้ให้ด้วยค่ะ ทุกท่านสามารถที่จะเลือกเรียนได้อย่างอิสระ ศึกษาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาค่ะ ในการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนทุกท่านต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงศึกษาเนื้อหาบทเรียน ให้ครบถ้วนทุกบท เมื่อศึกษาเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนทุกท่านจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของทุกท่านค่ะเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยนะคะ